คนมาชมด้วยผู้สังเกตการวันนี้คงไม่น่าแหกอีกนะครับ วันแรกน่าแหกเลยครับ วันนี้ก็ยังครับ อันนี้รอบ อ่ะเดี๋ยวอธิบายหน่อยดิ รอบนี้เราจะทดสอบระบบเดิมๆของรถคันนี้ ว่าใช้กินน้ำมันอยู่เท่าไหร่ โดยวัดรอบเหมือนกันรอบแรกไม่ต้องใส่ไฮโดรเจนที่เราทำมา แต่ว่าสวมท่อแต่ว่าไม่ได้ต่อระบบเข้า ครับแรกใช้วิธีการทวงแบบกดต่อกดนิดต่อนิดกันเลยว่า ให้เห็นกันจะอย่างเลยว่าใส่ก็ไม่ใส่ เจนต้องเตียน้ำมันแล้วนี่ โอเค ใกล้เคียงดับเครื่องเลยดับดับเครื่องเลย โอเคเป๊ะแสดงว่าไม่มีผลพี่ ไม่มีผล ใช่ความอั้นไม่มีผล เพราะว่าถ้าถ้ามีก็มีนิดหน่อยคือไม่ถึงศูนย์จุดน้อยมาก โอเคไม่ต้องไปดูอัตราการเล่นอันนี้จะเติมอีกหนึ่งรอบ จะเทสแบบไฮโดรเจน ครั้งแรกเทสแบบไม่มีไฮโดรเจนได้น้ำมันเท่ากับที่เคยผ่านมาคือเทสแล้วได้ปริมาณน้ำมัน ท่ากับสายยางที่ขีดที่รัดไว้ครับ อันนี้จะเติมอีกหนึ่งครั้ง เทสแบบไฮโดรเจน แต่เสียบสายด้านหน้า มันจะได้พิสูจน์ว่า รูเล็กกับรูใหญ่ต่างกันว่าอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียบเสียบก่อนก็ได้เอาใช้แก๊สเลยนะ อเคโอ้แลนดีแลนดีแลนดีแลนดีแลนดีถ้าวางแล้วัางอันนี้ก็ดูขอกดีๆว่าจะเป็นยังไงได้ระดับอะไรดับเครื่องอ่ะที่เราวิ่งอยู่เมื่อกี้มันก็มีออกมาอยู่แล้วมันออกอยู่แล้วครับแต่เราไม่ต่อเข้าระบบไม่ต่อระบบเฉยคืออันนี้เราเราอยากเทสแบบว่าท่อที่อั้นกับไม่อั้นมันต่างกันไหม ตอนนี้เราก็ลังจะหาหาให้เจอว่า ไอตัวเนี้ยเลกเตอร์น้อยกว่า ดูที่ว่าใส่ที่เดียวกันจะได้ยี่สิบสองไหม แต่ได้ถ้าได้เท่ากันก็แสดงว่าเลกเตอร์มีผล เป็นผลมันอัน อาจจะเป็นไม่ได้ อาจจะเป็นไปได้ระยะ ระยะอ่าแต่ถ้าเราแล้วคราวนี้เราก็จะมาเทสแบบใหม่ๆ็ือใส่ตรงไอดีรูใหญ่ที่ที่เราทำเตรียมไว้ มาดูว่าจะเป็นเท่าไหร่ ่า ไม่ต้องเอาเหลือถ้าแดงไหมวิ่งมาแค่นี้ วิ่งให้มาจอด จอดตำแหน่งนี้ เอาวิ่งมาแค่จอดตำแหน่งเดิม จะวดูรอยยิ้มน้องครับเพราะก็น่าจะรู้แล้วว่าว่าผลว่ามันยังไง เหลือเท่ากันเพื่อน เหลือเท่ากัน ขีดกว่า เนี่ยขีดกว่านะเหลือเท่ากันเมื่อวันนั้นก็เหลือขีดกว่า เนี่ยเหลือประมาณนี้แหละ ใช่เท่าเดิม เดี๋ยวตอนนี้มาใส่ตรงที่ใหม่ถ้าสรุปว่า ไอ้ตัวนั้นน่ะได้แล้ว ไอ้ตัวนั้นได้แล้วแต่ระยะส่งจะมีผล ใช่แล้ว อ่าโอเค เดี๋ยวเริ่มเริ่มอันนี้จะจะใส่อีกจุดนะครับ ครับจะย้ายมาต่อใกล้ๆของไอ้นี้มากขึ้นตอนนี้ส่งไประยะระยะมันไกลคือเรายังไม่แน่ใจว่าระยะมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวลอง ครับผม อ่า อันนี้ระยะละลายรอบอ่ะ ลงมาแล้วเหลือเท่าไหร่อ่ะ ดูดีอันนี้จะเป็นรอบที่สามนะครับ ลุยครับ กันรอบที่สามนะครับว่า ฮะอ่ะนะยิ้มแล้วต้องดูมันยิ้ม ไอ้คนนี้ มันไม่ค่อยจะพูด วันนี้มันพูดทุกทีไม่พูด มันต้องอย่างนี้ดิ เป็นไงเท่าตัว 40%เล์เนี่ย ของจริงครับ ของจริงครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มยาย่ามีผลครับ 40%ของจริงครับวันนี้ ของแท้ ยังครับ ผ่านครับสามรอบทำเองนะ พี่ไม่ได้ไปหมกเม็ดนะ ไม่ได้ไปแอบเติมน้ำมันนะสามรอบที่เทสมาเดี๋ยววันีมันเล็กด้วยมีผลมีผล